อปปิ้งอีกแล้วทุกคนนี่คือบรรยากาศนะ ไม่มีร้านเลยอันนี้มากับตรงกลางด้วยสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็แม่และพ่อตาจานมาเอารถเข็นก่อนค่ะทุกคน สองอันค่ะเป็นสองอันสองถุงมีเซนฟรายมาแล้ว อันนมมาสองแพ็คนี่เอเลยอ่ะทุกคน เลือกไม่ถูกเลยอ่ะ เฮ้ย เจอเจ้าถั่วแล้วด้วยข็เป็นาโลกันมี นี่ นี่ทำไมไม่มีกล่องเลยอ่ะ งั้นเอากล่องใหญ่ละกัน เอาไปแคะกินเดี๋ยวไปดูราคาก่อนแป๊บนึง ไม่เห็นมีราคาบอกเลย อ๋อ นี่ไง 48บาท นี่เลย จะเป็นโดรีโอช็อกโกแลต โอรีโอช็อกโกแลต เอามา ทขายกันค่ะทุกคนไข่แพ็คหนึ่งไม่ชอบกิน